ตารางเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มักจะอยู่ในงานเอกสาร หรือเราอาจจะใช้ตารางในการจัดรูปแบบเอกสารก็ได้นะคะ ซึ่งการแทรกตารางทำได้โดยคลิกคำสั่ง insert เลือก table เลื่อนเมาส์ เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ของตาราง เมื่อได้จำนวนแถวและคอลัมน์ของตารางที่ต้องการแล้วให้คลิกเมาส์ ตารางก็จะแสดงอยู่ในเอกสาร คลิกในแต่ละช่องของตารางเพื่อเพิ่มข้อมูล เช่น พิมพ์ข้อความลงในตารางนะคะ สามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์ ลบแถวและคอลัมน์ได้โดยคลิกตาราง คลิกคำสั่ง format เลือก table เพื่อที่จะแทรก แถว ทั้งด้านบน ด้านล่าง แทรกคอลัมน์ ด้านซ้าย ด้านขวา หรือจะเป็นการลบแถว ลบคอลัมน์ หรือลบตารางก็ได้ เช่นเลือก insert column right ก็จะมีคอลัมน์ด้านขวาเพิ่มขึ้นมา หรือ insert row below ก็จะมีแถวด้านล่างเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะ สามารถรวมช่องของตารางหรือประสานเซลล์ได้โดยเลือกช่องตาราง คลิกคำสั่ง format เลือก table merge cells เซลล์ที่เลือกก็จะรวมเป็นเซลล์เดียวกัน สามารถจัดรูปแบบของตารางโดยคลิกเลือกตาราง คลิกคำสั่ง format เลือก table table properties ซึ่งก็สามารถกำหนดสีขอบตาราง ขนาดขอบตาราง ลงสีช่องของตาราง หรือเซลล์ กำหนดการวางแนวข้อความในแนวตั้ง ให้ชิดด้านบน อยู่ตรงกลางหรือชิดด้านล่าง กำหนดขนาดความกว้าง ความสูงของช่องตาราง กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความในตารางกับขอบตาราง กำหนดการวางแนวตารางในแนวนอน ให้ชิดซ้ายจัดกลางหรือชิดขวากำหนดการเยื้องของตารางได้นะคะ เมื่อกำหนดค่าแล้วให้คลิกปุ่มโอเค สามารถปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์โดยการคลิกเมาส์ ที่ขอบของแถวหรือคอลัมน์ค้าง แล้วลากเพื่อปรับขนาดได้ หรือหากต้องการปรับให้แถวหรือคอลัมน์มีขนาดเท่า ๆกัน ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์ คลิกคำสั่ง format เลือก table distribute row หรือ distribute column ในที่นี้ก็จะเห็นว่าขนาดของคอลัมน์ถูกปรับให้มีขนาดเท่า ๆกัน โดยหากต้องการใช้ตารางในการจัดรูปแบบเอกสาร เราก็ใส่ข้อมูลลงในตาราง แล้วกำหนดให้ไม่ลงสี ไม่มีขอบ ซึ่งจะสามารถจัดรูปแบบให้ข้อมูลวางแนวเป็นระเบียบสวยงามได้ค่ะ